ต่อมา เราก็จะมาดูในเรื่องของการปรับแต่งแล้วก็แก้ไขรูปภาพนะครับ ก็สำหรับตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 นะครับ ก็จะมีเครื่องมือในการปรับแต่งรูปภาพมาให้นะครับ เราสามารถที่จะปรับแต่งรูปภาพได้อย่างมืออาชีพนะครับโดยฟังก์ชันการทำงานสำเร็จรูปที่ตัวโปรแกรมเตรียมมาให้ อย่างเช่น การปรับเปลี่ยนสีของภาพ การลบพื้นหลัง การใส่กรอบให้กับภาพนะครับ ก็จะทำให้ตัวรูปของเราที่แทรกออกมาดูน่าสนใจไม่แข็งมากเกินไปนะครับ ให้ทำการคลิกเลือกรูปที่เราต้องการปรับแต่ง จากนั้นด้านบน เราก็คลิกเลือกแท็บฟอร์แมตด้านบนตรงนี้นะครับ หรือเราสามารถดับเบิลคลิกที่รูปนะครับ ก็จะ เรียกในส่วนของตัว format ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็ ในส่วนของ format ด้านบนนะครับก็ ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว adjust ตรงนี้ตัว adjust อันนี้ก็สำหรับลบพื้นหลังปรับสีหรือว่ากรณีที่เราปรับเปลี่ยนรูปแล้วก็จะทำการรีเซ็ตรูปกลับมาใหม่นะครับ ก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้ ส่วนที่ 2 ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ picture style นะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับปรับรูปแบบการแสดงผลของรูปภาพ ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะปรับตำแหน่งหรือการจัดลำดับของรูปภาพนะครับกรณีที่มีวัตถุหลายๆ ชิ้นด้วยกัน สามารถที่จะให้ตัววัตถุหรือรูปภาพตัวนี้อยู่บนหรืออยู่ล่างวัตถุชิ้นอื่นนะครับ แล้วก็ตัวกลุ่มสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นการตัด ตัดรูปภาพ หรือว่าเป็นการย่อขยายขนาดของรูปภาพนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะทำการตกแต่งรูปรูปนี้นะครับด้วยการใส่กรอบให้กับรูปภาพนะครับ ตรง picture size ตรงนี้ แล้วก็สังเกตดูนะครับ เราคลิกเข้าไป ตัวรูปก็จะเปลี่ยนตามรูปแบบที่เราเลือกอหรือคลิกตรงนี้นะครับ สามารถเลือกได้ตามต้องการ โดยที่เราไม่ต้อง ใช้ความสามารถในการตกแต่งรูปนะครับ ก็ทำให้รูปของเราดู น่าสนใจมากยิ่งขึ้น สมมติได้แล้วก็คลิกออีกรูปหนึ่งก็เช่นกันนะครับ สามารถที่จะคลิกเข้ามาทดลอง ปรับเปลี่ยนสีในการนำเสนอ แค่เอาเมาส์ไปชี้นะครับ ตัวรูปก็จะปรับเปลี่ยนให้เรา เราก็สามารถเลือกได้ตามต้องการ สมมติรูปนี้ หรือจะจะลองตัดนะครับ คลิกตรงนี้นะครับ หรือกรณีที่เรา ปรับเปลี่ยนรูปไป แล้วก็อยากได้ค่าเดิมของรูปกลับมา ก็สามารถเสียคลิกปุ่ม reset picture ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะ reset picture แล้วก็ขนาดด้วยนะครับตัวรูปก็จะคืนค่ามาเป็น ค่าเดิมให้เราอันนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบตัววัตถุ ในส่วนของตัวรูปภาพของเรา นะครับ จากตัวโปรแกรมทำให้รูปของเราที่แทรกเข้ามาเนี่ย มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะเอาไปนำเสนอนะครับ